ลองชมคลิปสรุปนะฮะว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีการใช้ identity เพื่อ transform แบรนด์อย่างไรนะฮะกรุงไทยมีร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ตามตึกแถวและชุมชน จึงเป็นที่รู้จักของลูกค้าจำนวนมากอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเข้าห้างสรรพสินค้ามากยิ่งขึ้น ร้านแว่นกรุงไทยจึงมีความต้องการจะพัฒนาแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเพิ่มจานวนสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ามากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรให้แบรนด์ร้านแว่นกรุงไทยเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ จากการวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับ ทางทีมงานได้ตั้งคำถามสำหรับการดำเนินการพัฒนาแบรนด์แว่นกรุงไทยไว้ดังนี้ 1. การรับรู้แบรนด์แว่นกรุงไทยของลูกค้าที่รู้จักและไม่รู้จักเป็นอย่างไร 2. ความต้องการของลูกค้าเมื่อเข้ามาภายในร้านเป็นอย่างไร 3. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ โดยในประการแรกเราพบว่าลูกค้าเก่าเชื่อถือในชื่อนี้อยู่แล้ว แต่ลูกค้ารุ่นใหม่รู้สึกว่าชื่อนี้เชย และไม่น่าสนใจดังนั้นจึงเรียกชื่อเป็นแว่นกรุงไทย KT Optic เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนชื่อเสียงของแบรนด์ระหว่างแบรนด์เก่าและแบรนด์ใหม่ ประการที่ 2 เราพบว่าการเลือกซื้อแว่นไม่ใช่แค่เป็นไป เพื่อสายตาแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะต้องการบุคลิกภาพที่ดีด้วย ประการที่ 3 จากการวิจัยเราพบว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นผู้ที่มาด้วย และการเลือกแว่นภายในร้านต่อครั้งใช้เวลานานมาก เราจึงวางเงื่อนไขให้ภายในร้านต้องรู้สึกผ่อนคลาย ผู้ที่มาด้วยรู้สึกอยากนั่งรอภายในร้าน รวมทั้งมีมุมพิเศษที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเลือกแว่นได้อย่างสบายใจมากที่สุด โดยในส่วนแบรนด์ Identity Design สำหรับโลโก้นั้นต้องการให้ดูเรียบง่าย จำได้เร็ว และไม่จำเป็นต้องมีรูปแว่น เพราะยังไงคนก็รู้จักอยู่แล้ว จึงใช้ตัวอักษร KT มาดัดให้มีความรู้สึกไม่เป็นทางการมากจนเกินไป และเพิ่มไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากรูปหน้า เมื่อสร้างสารรค์ไอคอนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อย จึงนำไปวางคู่กับการใช้งานโลโก้ เพื่อสร้างการจดจำที่ดี และเราได้ประดิษฐ์ลายกราฟิกที่มาจากรูปหน้าคนโดยทำเป็นลายที่ให้ความรู้สึกแฟชั่นทำให้แบรนด์ดูมีเสน่ห์มาก ากยิ่งขึ้น ส่วนด้าน Retail Prototype การพัฒนาการออกแบบต้นแบบร้านแว่นกรุงไทยเกรดีออปติกนั้น ถือเป็นคอนแทคพอยที่สำคัญมาก ๆ และเป็นหัวใจที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ ทางทีมงานจึงพัฒนาการออกแบบด้วย Mood and Tone ที่เรียกว่า Tropical Paradise พร้อมกับมีการใช้เทคนิคการออกแบบหน้าร้านโดยการเซตแบ็กเข้ามา เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนหยุดมองและสินค้าถูกขายด้วยตัวมันเองง่ายขึ้น และที่สำคัญยังมีโซนที่เรียกว่า Good Looks Bar เพื่อเป็นโซนที่ลูกค้าไว้สำหรับลองแว่นได้อย่างสบายใจ โดยท็อปโต๊ะด้านบนบุด้วยหนังที่นุ่มให้ความรู้สึกประณีต ผลที่ได้รับ เป็นที่น่าพอใจและตรงตามโจทย์ที่ต้องการ โดยในด้าน internal culture พนักงานรู้สึกภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กรมากขึ้น ส่วนด้าน external market ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การรับรู้แบรนด์ดีขึ้น รู้สึกทันสมัยจนเจ้าของพื้นที่ห้างต่างให้การยอมรับ และทำให้ลูกค้าที่เข้าร้านกลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งผลถึงคนที่มาด้วย ซึ่งอาจยังไม่เป็นลูกค้าในวันนี้ แต่เคทีออปติกก็เป็นแบรนด์ที่เขาจะนึกถึงเมื่อต้องการซื้อแว่นในอนาคตอย่างแน่นอน เราจะเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่แบรนด์นี้มันเรื่องของแบรนด์ที่ชื่อ KT Optic นะครับจากเมื่อก่อนแว่นกรุงไทยแล้วทานฟอร์มมันเป็น KT Optic เนี่ยได้สำเร็จเนี่ยแน่นอนมูลค่ายอดขายขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือการให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า แล้ววันนี้แทบจะเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ในใจผู้บริโภคเมืองไทยในอุตสาหกรรมแว่นตาเลยก็ว่าได้นะครับ และเปลี่ยนนะครับจากการแค่ขายแว่นเป็นการส่งมอบคุณค่า ไปในเรื่องของบุคลิกภาพแทนนะฮะไม่จำเป็นว่าทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีการสร้างแบรนด์ไอดีนิตี้นะคะ แต่แบรนด์ไอดีนิตี้นี่เองที่จะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันค่ะ ซึ่งธุรกิจสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าของคุณเองได้ค่ะ